พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เครื่องหั่นย่อยวัสดุจากแนวกันไฟแบบติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเล็ก ในการสร้างแนวกันไฟนั้น จะต้องตัดถางและกำจัดพืชหรือซากพืชที่อาจเป็นเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ให้หมดครับ ซึ่งเศษซากพืชเหล่านี้ก็มีปริมาณมาก สร้างความลำบากในการเก็บทิ้งและทำลายอีก แต่ตอนนี้เรามีทางออกใหม่ที่ทำได้ไม่ยาก แถมยังนำเศษซากวัสดุไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกด้วยครับ สวทช ภาคเหนือและอำเภอแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยวัสดุ ติดตั้งบนรถบรรทุกขนาดเล็กเป็นเครื่องต้นแบบ ใช้งานอยู่ที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง จังหวัดเชียงราย สำหรับย่อยเศษวัสดุจากการทำแนวกันไฟ ที่อยู่ตามริมถนน หรือในพื้นที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยวัสดุที่ถูกย่อยจะถูกปล่อยออกทางด้านท้ายเครื่อง สะดวกต่อการรวบรวมนำไปทำปุ๋ยหมักช่วยประหยัดค่า